สำหรับประโยคคำถาม dan di hotel mana แปลว่าและที่โรงแรมใด คำว่า dan แปลว่าและ คำว่า di เป็นคำบุพบท แปลว่าที่ ส่วนคำว่า mana แปลว่าที่ไหน คำว่า hotel mana คือ โรงแรมที่ไหน เท่ากับ โรงแรมอะไร สำหรับประโยคคำตอบ saya memesan sebuah kamar di แปลว่า ฉันได้จองห้องไว้ที่โรงแรมป่าตองรีสอร์ทคำว่า s a ยะแปลว่าฉัน คำว่า m มมา s ันแปลว่าสั่ง จอง คำว่าสบัวแปลว่าหนึ่ง ในที่นี้ทำหน้าที่คล้ายคำนำหน้านามเอกในภาษาอังกฤษ คำว่าา a มา r แปลว่าห้อง